วัสดีค่ะ พี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF 0 5 7 EP นี้จะเป็น EP 1 นะคะ EP 1 พี่เมย์จะแนะนำเสื้อของ ลายนี้ที่กำลังจะสาธิตวิธีการถัก แนะนำลาย แนะนำผัง ไหมอุปกรณ์ เริ่มห่วง อธิบายวิธีคำนวณห่วงตรงคอ อธิบายวิธีเริ่มต้นถักผังลาย แล้วก็เราจะถักผังลายจาก ห่วงแล้วก็แถวที่หนึ่งแถวที่สองนะคะ เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ถักจากคอลงมาค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาคำนวณมันจะคำนวณจากคอตรงนี้เป็นหลัก เราจะถักคอแล้วขยายแยกออกมาทั้งหมดสี่ด้านนะคะ ตรงรักแร้ ด้านหน้าทั้งสองด้านแล้วก็ด้านหลัง เสื้อตัวนี้ตอนที่เราถักต่อลงมาเรื่อยๆเนี่ย เราจะมีการ เพิ่มตรงด้านหลังให้คอด้านหลังมันยกสูงกว่าคอด้านหน้าเวลาใส่แล้วมันจะได้ไม่โป๊ะทับเชื่อมลายนะคะ ตรงนี้ ถ้าใส่สบายๆนะคะประมาณยี่สิบเซน เดี๋ยวค่อยๆถักตามนะคะดูตามแต่ละ EP เสื้อตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นตัวที่ใส่ลายแยกออกมาก่อน ด้านหลังจะยังไม่แยกนะคะเดี๋ยวค่อยๆดู ตรงลายที่เขียนสามเหลี่ยมนี้เป็นลายที่เสริมเข้าไปเพื่อให้เสื้อตัวนี้มันบานออกมา เสื้อจะเป็นทรง A นะคะ ลังจากที่ เชื่อมตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยลักษณะของเสื้อคือ จะ เป็นเอว มาแบบนี้ ถ้าถักยาวลงไป ก็สามารถจะกลายเป็นเดรสได้ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อน เนาะแล้ว เดี๋ยว พี่เมย์สาธิตวิธีการคำนวณตัวห่วงตรงคอค่ะ แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ถัก ไหมพี่เมย์จะใช้คอตตอนนะคะ เป็นคอตตอนกอออกมาสี่เส้นแบบนี้ เส้นจะได้ขนาด เบอร์สิบแปดค่ะ ถ้าเป็นไหมทั่วไป้อต้อนนะคะ เวลากอ แต่ละล็อตเนี่ยจะไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยึดไอตัวเส้นที่กอตรงนี้นะคะ เวลาเราซื้อกับคนที่เขาขายไหม เราก็บอกไปว่าเราต้องการเส้นที่มันกอรวมกันแล้วแบบเนี้ย เส้นขนาดเท่าไหร่ เขาจะมีจำหน่ายก็คือขนาดสิบหกขนาดสิบแปดแล้วก็ขนาดยี่สิบส่วนไหมตรงนี้มีผู้สนับสนุนนะคะ เพื่อนเราใจดี ส่งมาให้พี่เมย์ใช้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะถักเสื้อสาธิตค่ะ ปริมาณที่เตรียมไว้สำหรับเสื้อตัวนี้คือ สามร้อยกรัมนะอุปกรณ์ต่อไปค่ะ เข็มโคเช พี่เมย์ใช้เข็มโคเชหัวขนาดหนึ่งจุดหกมิลนะคะ หนึ่งจุดหกมิลถ้าเราจับคือหัวตรงนี้ ถ้า ไหมเป็นไหมเบอร์ เส้นขนาดเบอร์สิบแปดสิบแปดจะใหญ่กว่าสิบหกจะเล็กกว่ายี่สิบนิดนึงนะหัวเข็มที่แนะนำก็คือหนึ่งจุดห้ากับหนึ่งจุดหกพี่จะลองใช้หนึ่งจุดหกเพราะว่าต้องการให้งานถักออกมา นุ่มๆแล้วก็ไม่กระด้างค่ะอันต่อไปมาร์กเกอร์ มาร์กเกอร์ให้หาสีต่างกันหนึ่งตัว แล้วก็สีเหมือนกันสามตัว สีตัวที่ต่างกันตรงนี้เราจะเอาไว้มาร์กตรงที่จุดเริ่มต้น เสื้อเราจะเป็นเสื้อที่ถักแยกสี่มุมนะคะ อุปกรณ์ต่อไป ค่ะ เป็นเข็มสอดเราจะใช้เก็บเศษตอนที่เราถัก เสร็จแล้วนะคะ ตัวนี้ กันไกค่ะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้ เดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณ ตรงคอค่ะ เรามาดูวิธี คำนวณห่วงตรงคอ ตัวผังลาย แล้วก็ภาพนิ่งตรงนี้พี่เมย์จะเอาลงไว้ที่แฟน เพจพี่เมย์ ชื่ออัลบั้มมันก็ชื่อ MF057 Metini Handmade แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเดียวกับ YouTube นะคะ ชื่อ Metini Handmade ค่ะ พี่จะลงรายละเอียดไว้ตรงด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะตามไปดูได้ เรามาดูวิธีเริ่มงานนะคะ ตอนที่เราเริ่มงานเนี่ย พี่จะเริ่มเป็นห่วงช่องโซ่ ห่วงช่องโซ่ จะเริ่มในการถักโซ่สามกับดับเบิลโคเชต์ทีนี้เรามาดูว่าเราจะต้องเริ่มห่วงตรงนี้เท่าไหร่ เราเริ่มห่วงเสร็จแล้วเราก็จะคล้องเป็นวงกลมนะคะ เรามาดูจำนวนดอกก่อน ต้นแบบนะคะ ไหมของพี่เป็นเบอร์สิบแปด หัวเข็มคือหนึ่งจุดหกมิล พี่จะเริ่มแขนนะคะ อันนี้เป็นแขนด้านซ้ายเป็นแขน ด้านขวาเป็นแขน แขนด้านละเจ็ดดอก ด้านหน้าสิบเอ็ดด้านหลังสิบเอ็ด เรามาดูวิธีคำนวณค่ะ หนึ่งลายนะคะ อันนี้คือเจ็ดเจ็ดลายเจ็ดดอก นะ เจ็ดลายเจ็ดลาย สิบเอ็ดลายสิบเอ็ดลาย หนึ่งลายจะใช้สองช่องโซ่ เพราะฉะนั้นเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดนะคะ มันจะได้ออกมาเป็นบรรทัดนี้ พี่จะทำเป็นบรรทัดตัวมาตรฐานให้ที่พี่ใช้ก็คือ ลาย แขนหน้า แขนแล้วก็ชิ้นหลังนะคะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดทีนี้เจ็ดคูณสองได้สิบสี่สิบเอ็ดคูณสองได้ยี่สิบสอง สิบสี่ ยี่สิบสอง รวมกันทั้งหมดจะได้จำนวนห่วงคือเจ็ดสิบสองห่วง ถ้าไหมเหมือนพี่นะคะ ไหมเหมือนพี่ หัวเข็มเหมือนพี่ คุณต้องการลด อ่าพี่ยกตัวอย่างให้ดูว่า ถ้าลดอก ลดอกแขนเหมือนเดิม ก็จะเป็นเจ็ดบวกเก้าบวกเจ็ดบวกเก้าเราก็เอาเจ็ดคูณ เจ็ดคูณสองได้สิบสี่ เก้าคูณสองได้สิบแปด บวกสิบสี่บวกแปดได้หกสิบสี่ เริ่มหกสิบสี่ ถ้ากรณีที่ลดอกอย่างเดียว ทีนี้มาดูว่า จากไซส์มาตรฐานที่พี่ถักตรงนี้ คุณต้องการเพิ่มอกกับเพิ่มแขน เวลาเราเพิ่ม เวลาเราลดนะคะ เป็นเลขคี่นะ จากเจ็ดก็เพิ่มเป็นเก้าสิบเอ็ดเพิ่มเป็นสิบสาม เจ็ดเป็นเก้า สิบเอ็ดเป็นสิบสาม เราก็เอาเก้าคูณสองได้สิบแปด สิบสามคูณสองได้ยี่สิบหก บวกสิบแปดบวกยี่สิบหกเริ่มแปดสิบแปดห่วง ถ้าตรงนี้นะแขนเท่าเดิมแล้วเพิ่มแค่อก แขนเดิมเจ็ด อกสิบสาม เจ็ดสิบสาม ก็จะเป็นสิบสี่บวกยี่หกบวกสิบสี่บวกยี่หกเริ่มแปดสิบอ่ะ ทีนี้คำถามต่อไปคือ ถ้าไหมเล็กกว่านี้ ไหมเล็กกว่าพี่เช่น คุณต้องการใช้ไหมเบอร์สิบหกในการถัก ถ้าไหมเล็กกว่าต้นแบบห่วงคุณต้องเพิ่มขึ้น ถ้าของพี่เบอร์สิบแปดพี่เริ่มเจ็ดสิบสองไหมคุณเล็กคุณลองเพิ่มคุณลองเริ่มที่แปดสิบ ตัวนี้ลองได้นะคะ ทีนี้ถ้าไหมใหญ่กว่านี้ เป็นเบอร์ยี่สิบ เบอร์ยี่สิบคุณลองเจ็ดสิบสองก่อนว่าใหญ่ไปไหม ถ้าใหญ่ไปคุณเริ่มที่หกสิบสี่ สามารถเพิ่มลดได้ตามความต้องการ ไซส์มาตรฐานที่พี่ขยับตรงนี้ เป็นรอบตัวเสื้อนะคะ รอบตัวเสื้อส่วนที่กว้าง ที่สุดของร่างกายวัดตรงเฉพาะหน้าอกนะคะ หนึ่งร้อยเซนนะคะ พี่ถึงใช้สูตรนี้ แขนใหญ่ หรือว่าเนื้อตรงหน้าอกมากสามารถเพิ่มได้ เสื้อตัวนี้ให้คำนวณตรงหน้าอก ถ้าหน้าอกเราใส่ได้ ด้านล่างจะไม่มีปัญหา เพราะว่าเสื้อเป็นทรงเอค่ะ ของพี่เมย์จะเริ่มทั้งหมดเจ็ดสิบสองห่วง ผังต้นแบบเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ เดี๋ยวพี่เมย์จะแกะผังตัวนี้ออกมาเพื่อให้เข้าใจ แล้วก็อธิบายวิธีการถักทีละแถว โดยที่ตอนที่ถักเนี่ยยึดโครงของเขาเหมือนกันค่ะ ที่เขาให้มามีแค่นี้นะ อันนี้นะคะจะลงไว้ที่แฟนเพจอัลบั้มชื่อ mf 0 5 7 m e t i n ่ handmade ค่ะ ตรงนี้เป็นผังอันที่สอง ผังอันที่สองตรงนี้เราจะได้ใช้ที่ คลิปสองนะคะ mf 0 5 7 ep สองพี่เมย์จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นตัวตัวประกอบตัวรวมที่เป็นต้นแบบ ตรงนี้นะ ตามไปดูได้ค่ะ พี่เมย์เอาลงไว้ที่แฟนเพจ เสื้อเราออกมาจะเป็นแบบนี้ หน้าตาแบบนี้ เดี๋ยวค่อย ๆทำตามทีละขั้นตอนค่ะ เรามาดูวิธีเริ่มงานค่ะ วิธีเริ่มงาน ไม่แนะนำให้ใช้ไหมพันเข้าไปที่มือแบบนี้ มันจะทำให้คุณถักงานแล้วไม่สม่ำเสมอและ ถักได้ไม่นาน พี่เมย์แนะนำให้ใช้วิธีพาดผ่านมือค่ะพาดแบบนี้ พอพาดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ คุณเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางจับนิ้วชี้ดิดไหมเริ่มงาน เราจะเริ่มโดยการคล้องเข้ามาแบบนี้นะคะคล้องห่วง แล้วเริ่มด้วยโซ่ค่ะ เวลาถักใช้ดันหัวเข็มยาว จะทำให้ได้ขนาดของชิ้นงานที่ได้ตามหัวเข็มที่เราใช้ดันนะ โซ่นะคะ เราใช้โซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วพัน หัวเข็มค่ะ แทงลงไปตรงช่องโซ่ตัวที่หนึ่งขึ้นมามีสามหลักรวบสอง รวบสองแบบนี้ค่ะ คือห่วงตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองก็โซ่สามพันหัวเข็ม แทงทะแยง ขึ้นมามีสามถัก รวบสอง รวบสองเป็นการถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือ F คือพอหนึ่งคอ โซ่สามค่ะ พันหัวเข็ม แทงทะแยง รวบสอง รวบสองดันหัวเข็มให้สุด เราจะถักได้ง่าย แล้วงานจะฟูไม่กระด้าง ตัวห่วงจะได้เท่ากัน สอง สาม พันหัวเข็ม แทงทะแยง รวบสอง รวบสอง งานเราจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ ให้เราสังเกตนะคะ ด้านหนึ่งจะเป็นด้านดับเบิลโคเชด้านหนึ่งจะเป็นโซ่ เราถักแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะ พี่เมย์จะเริ่มทั้งหมดเจ็ดสิบสอง ช่องโซ่ เวลานับก็นับแบบนี้ ตัวที่หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะ ให้คุณถักมาเรื่อยๆจนคนได้ตัวเนี้ยเป็นหลักที่เจ็ดสิบสอง หลังจากที่ได้หลักที่ 72 เสร็จแล้วนะคะ ตัวที่เป็นโซ่จะอยู่ขวา ดับเบิลโคเช์อยู่ซ้าย เอามือจับแบบนี้ จับแล้วรูดค่ะ รูดงาน ตรงนี้จับหัวไว้นะ รูดงาน พอรูดงานมาถึงตัว ตัวแรกนะนี้มือเรายังจับอยู่ ให้คุณสังเกตนะคะ ว่า ตอนนี้ เส้นมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบน โซ่จะอยู่ด้านซ้ายเห็นไหมคะดับเบิลโคเช์อยู่ตรงนี้ แต่ฝั่งทางที่เราเริ่ม โซ่จะอยู่ขวาดับเบิลโคเชต์อยู่ตรงกลาง เชื่อมค่ะ เวลาเชื่อม โซ่อยู่ด้านบนนะ แทงค่ะ เอามือจับไว้เพื่อไม่ให้มันเคลื่อน เวลาเราเชื่อมให้สังเกตนะตัวตัวไหมที่เป็นไหมเริ่มเนี่ย จะมาอยู่ด้านขวาทางนี้ แล้วเราดึงผ่านเป็นการเชื่อม ดึงผ่านแค่นี้ก็เชื่อมแล้วค่ะ เชื่อมเป็นวงกลม อย่าให้งานบิดนะคะ พอ เชื่อมเป็นวงกลมเสร็จแล้วนะ แถวนี้ยังไม่นับเป็นแถวที่หนึ่งนะคะ อันนี้เป็นช่องโซ่ นับช่องโซ่ให้ชัวร์นะคะ ว่าได้จำนวนตามที่คุณถักหรือเปล่า ของพี่เมย์เริ่มเจ็ดสิบสองเริ่มงานแถวที่หนึ่งค่ะ เราเริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่สามโซ่สามตรงนี้นะคะ จะเป็นแกนที่ใช้ในการแยกไหลด้านที่หนึ่งไหลแยกด้านที่หนึ่งจะอยู่ตรงที่ก่อนจะถึงแขนนะพอโซ่สามเสร็จแล้ว ต่อด้วยสาม โซ่สามกับโซ่สาม เป็นโซ่หก ถักซิงเกิลตรงนี้ในช่องโซ่เดียวกัน นี่นะ แทงลงไปช่องโซ่เดิมเนี่ยค่ะ ถักซิงเกิล เราจะขึ้นงานมาแค่ครึ่งเดียวก่อน แล้วเดี๋ยวตอนปิดมันจะมาปิดที่ห่วงสุดท้ายตรงนี้ ใส่มาร์กเกอร์ตัวที่หนึ่ง ด้วยสีต่าง มาร์กเกอร์ที่ใส่ ใส่ให้ตรงกับหลักที่เราถักโซ่สาม มันไม่ได้แทงไปที่ช่องโซ่นะคะ มันแทงที่หลักนะนี่นะ ต่อไปค่ะ โซ่สาม ถักดับเบิลโคเชตแทงลงไปช่องโซ่ ดับเบิลโคเชตหรือ F หรือพอหนึ่งคอ โซ่สาม ช่องโซ่ถัดไปถักซิงเกิลเวลานับ เวลานับนะ สองช่องต่อหนึ่งลาย งานเราจะได้ออกมาแบบนี้เนี่ยค่ะ นี่คือหนึ่งลาย หนึ่งลายที่เราจะถักนะ เพราะฉะนั้นตรงแขนเราใช้เจ็ดสองเนี่ยคือนับหนึ่ง เวลานับก็คือหนึ่งสองแบบนี้ อันนี้หนึ่งลายนะ ต่อไปขึ้นลายที่สอง โซ่สามในช่องโซ่ ถักดับเบิลโคเชต์ โซ่สาม ช่องโซ่ถัดไปถักเซิงเกิลลายที่สอง ต่อไปค่ะ โซ่สาม ดับเบิลโซ่สาม ช่องโซ่ถัดไป ซิงเกิล โซ่สาม ช่องโซ่ถัก ดับเบิลโซ่สาม ช่องโซ่ถัดไป ซิงเกิล โซ่สาม ดับเบิลโซ่สามซิงเกิลคลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ดูให้เข้าใจก่อน ก่อนค่อยลงมือถักค่ะ เราถักลายมานะคะ ตรงที่เป็นแขนเนี่ยเราจะถักทั้งหมดเจ็ดลาย เวลานับนะ นับตรงนี้ค่ะ ตรงคู่อย่างนี้อย่างนี้หนึ่งลาย สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ดพอ ครบเจ็ดเสร็จแล้วนะให้เราใส่มาร์กเกอร์ลงไปตรงหลักตรงนี้ หลักตรงที่ซิงเกิลโคเชต์แล้วเราถักมุมค่ะ มาดูวิธีถักมุมนะ มุมมันจะขึ้นด้วยโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วนะดับเบิลโคเชต์มันจะอยู่ในนี้เลย พอดับเบิลโคเชต์อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วโซ่สามซิงเกิลลงไปอีกครั้งหนึ่งที่เดิม มันจะได้งานที่เป็นงานมุมออกมาอันแรกหน้าตาแบบนี้ แตกต่างจากตัวนี้นะ ตัวนี้มันจะข้ามช่อง อันนี้มันจะอยู่ช่องเดียวกัน พอเราใส่มุมเสร็จแล้วนะคะ อันนี้เป็นมุมที่สองนะ มุมที่หนึ่งหน้าตาแบบนี้ นี่มุมที่สอง โซ่สามแล้วเราก็ถักข้ามช่องโซ่มา โซ่สาม ตรงนี้ก็เป็นซิงเกิลโซ่สามก็เป็นดับเบิล โซ่สาม ซิงเกิลโซ่สาม ดับเบิลตรงนี้จะถักออกมาทั้งหมด สิบเอ็ดตัว เวลาเราถักงานแถวที่หนึ่งนะคะ ให้เราระวังจุดที่มันจะเป็นตัวแยกตรงคอค่ะ มันจะใช้ตรงที่เป็นจุดร่วมแบบนี้นะ ซิงเกิลโซ่สาม ดับเบิลโคเชลงไปตรงที่เป็นจุดเชื่อมต่อ จุดเชื่อมต่อของโซ่ก็คือตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็ถักต่อ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบสิบเอ็ดพอครบสิบเอ็ดเสร็จแล้วซิงเกิลหลังจากซิงเกิลเสร็จแล้วถักโซ่สามดับเบิลโคเชโซ่สามซิงเกิลลงไปที่จุดเชื่อมต่อแล้วใส่มาร์กเกอร์ แล้วถักต่อค่ะ อีกเจ็ดพอครบเจ็ดแล้วก็ถักทางแยก ถักอีกสิบเอ็ด แล้วมาดูตรงที่ปิดอันสุดท้าย อันนี้อันที่สิบนะ ต่อไปเป็นอันที่สิบเอ็ด โซ่สาม ถักดับเบิลโคเชต์ค่ะลงไป โซ่สาม แล้วเราก็ถักซิงเกิลลงไปตรงที่เป็นจุดเชื่อมต่อ ซิงเกิลนะ งานจะปิดตรงนี้โดยการถักโซ่สาม แทงขึ้นไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม แล้วดึงผ่าน มันจะเป็นจุดแยกจุดที่หนึ่งที่เป็นสีเขียว หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะ ขึ้นแถวที่สองค่ะ แถวที่สองตรงนี้ สองสาม โซ่สามนะคะ โซ่สามแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่ง ขั้นด้วยโซ่สาม แล้วเราถักดับเบิลโคเชลงไปตรงช่องนี้ค่ะ ห้าตัว หนึ่ง สอง สาม ตัวที่สี่ ตัวที่ห้า ตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นเราจะขึ้นแบบนี้ เป็นโซ่หกนะ แล้วเดี๋ยวงานมันจะวนกลับมาเพื่อปิดตรงนี้ตรงสีเขียว เรามาดูจุดเชื่อมต่อ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ หลังจากตรงนี้ถักดับเบิลโคเชต์ห้าตัวนะ เรามาดูงานชุดนี้ เราจะถักดับเบิลโคเชต์ลงไปในช่องสองตัว ตัวที่สามอยู่ตรงนี้ค่ะ สี่ห้าอยู่ในช่อง ถักในช่องตรงนี้ก่อนสองตัว นี่นะดับเบิลโคเชต์สองตัว ตัวที่สามเราไม่แทงลงไปตรงช่องโซ่นะคะ ถ้าเราแทงตรงช่องโซ่ งานมันจะเป็นรูโบ เราแทงตรงจุดรวบ เป็นตัวที่สาม แล้วเราก็ถ่ายอีกสองตัว เป็นตัวที่สี่ แล้วก็ตัวที่ห้าแบบนี้ งานออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งมาดูวิธีถักต่อ ในช่องโซ่ ถักดับเบิลโคเชสองตัว ตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ตัวที่สามไม่ลงตรงช่องโซ่ นะเวลาเราถัก ต่อจากดับเบิลโคเชต์วิธีทำให้งานเนียนเราจะแทงลงไปตรงจัวรวบเนี่ยค่ะจุดรวบตรงนี้ แทงถักดับเบิลโคเชต์แล้วมันจะไม่เป็นรู แล้วตรงนี้เราก็ถักอีกสองตัว ถักแบบนี้วนมา นี่นะคะ ตรงที่เป็นลายลายตัวนี้นะถักเหมือนกันคือแบบนี้ จนมาถึงตรงสีชมพูเดี๋ยวพี่จะถักตรงทางแยกให้ดู เรามาดูวิธีถักตรงมุมนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่หนึ่งชุดสุดท้ายเราถักดับเบิลโคเชลงไปค่ะสองตัว แล้วตรงด้านบนดับเบิลโคเชเราแทงลงไปตรงจุดรวบนะแทงแบบนี้นะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชอีกสองตัว ทีนี้เรามาดูตรงที่เป็นจุดแยก ตรงนี้ก็เป็นโซ่หนึ่งจุดแยกตรงนี้ค่ะ ที่เป็นโซ่สามอยู่เนี่ย เราก็ถักดับเบิลโคเชลงไป ทั้งหมดห้าตัวตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าพอได้ตัวที่ห้าเสร็จแล้วนะ ตรงกลาง เราขั้นด้วยโซ่สามแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชห้าตัว ตรงจุดแยกจะถักแบบนี้นะสองสามจุดที่สี่ แล้วก็จุดที่ห้า ดับเบิลโคเชนะ แล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วพอมาช่องโซ่อันต่อไป เราก็ถักดับเบิลโคเชถักวนมาค่ะ ตรงมุมจะถักแบบนี้ ทั้ง ทั้งสามมุม อันนี้เป็นมุมที่สองแบบนี้นะคะ